ไม้สุดท้ายครับผม เอาเขาปั้นมาสวยงามฮะคุณยี่สิบสองไปสามพันเก้าโอ้โห สิบมาต่อครับผม อืสวยครับผมรอตายแล้วครับผมดอกนี้สี่พันเจ็ดสิบครับผมโอ้โหเอ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 แล้วพัดม่วงมาหรือเปล่า ขอเป็นพัดม่วงหรือเคก็ได้มาไหมพัดม่วงมาไงสวยงามครับผม โอ้โหเอ มาต่อครับผมยังไหลไม่หยุดนะฮะโอ้โหของเก่งเปิดมาก็สวยเลยครับผมพันสี่นะฮะไปต่อนะครับผมโอ้โหว้าวไปกดซื้อเลยดีกว่านะครับผมไหลนอกมาขนาดนี้แล้วข้างในมันต้องไหลดีกว่าแน่นอนนะครับผมไปครับผมสิบหมุนนะฮะไปฮะดูไปเก็บคูณไปก่อน แหมกำลังจะไหลเลย สวยงามฮะเคมาคูณหกไปครับผมเดี๋ยวตามรดยต่อไม่ไม่มีนะครับผม อืว้าวไป อีกหกหมุนเสียงเริ่มแผ่วเลยนะครับผมจังหวะนี้ อืเสียงแผ่วแล้วนะฮะเออ สวยงามฮะดอกพ่วงมา 640ขวดเขาไปเจมาต่อครับผม ตามด้วยคิวมาหรือเปล่าโอ้โหน้ำตาจะไหลแล้วนะ อีสี่หมุนนะครับผม โอ้โห อเอมาสวยงามฮะคูณสิบแปดสองร้อยเจ็ดสิบครับผมตามด้วยเจมาต่อฮะแล้วไหลอะไรอีกไหมไม่มีนะครับ ผม โอ้โหไปอีกสามหมดสุดท้ายนะครับคูณไปยี่สิบครับผม ไปฮะสองไม้สุดท้ายครับผม เอาเขาปั้นมาสวยงามฮะคูณยี่สิบสองไปสามพันนกข้าวโอ้โหสิบมาต่อครับผมอืสวยครับผมรอตายแล้วครับผมดอกนี้สี่พันเจ็ดสิบครับผมโอ้โหเอ กำไรแล้วครับผมดอกนี้อืเขาปั้นมาอีกครับโอ้โหสองพันเอ็ดฮะโอ้โหงามงามฮะยังแถมเข้ามาให้อีกนะครับผม โอ้โหได้ไปอีกสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมแจ่มจริงๆนะฮะไปครับผมดูรางวัลรวมมาได้เท่าไหร่นะฮะรางวัลรวมเราได้มาทั้งหมด